วัดีครับนดีต้อนรับสู่ทีเคทีครับวันนี้เราจะมา เร่มตัวเล่นเหมือนผ่านด่านไอ้พวกเนี้ยหาได้ทุกด่าน คือว่าอันนี้มันหมุนได้ ใช่ และอันตรายมากเียบด้วยแต่เราจะไม่แคร์ ไม่เอาแล้วนะ ตบหน้าโอ้ข้ามไปเถอะ ลื่นลื่นต้องต้องมุดอย่างนี้ปะ ันมาเลยลูกใช่ปะใจเย็นใจเย็นกระโดด ที่กล้องเจ็บตัวอีกแล้ว โดนเข่าเลย ายเพื่อนแล้วไปไงอ่ะ ไปนู่นต่อเหรออ๋อถึงืนเลยอ่ะ งเลยปไปเล่นชิงค้ากันเสียนะ เดี๋ยววิกหลุดเลยจับดิจับดิจับดิ สาวเขาเล่นอะไรกัน เล่นชิงช้าเล่นชิงช้า เป็นไงครับความรู้สึกเพื่อน เหนื่อยครับฮะเหนื่อยครับ เหนื่อยเลยไหมจากที่ไม่ออกกำลังกายมาเป็นปีเออรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆ ต้องไปลองหอมขึ้นก่อนแล้วตอนนี้เบิร์นได้ไปเยอะเลยเนี่ย 我，么狂妄。